ใจเต้นเป็นนอนเป็นเป็นอาเซน บอกว่าไม่ต้องการแล้วค่อยู่อีสานดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วว่าที่เจ้าออเมาบนหอรู้ออกนอกขอนึกของผมนึแก้วว่าไม่้ารหลอกได้หรอกดีหลอกที่เราจะต้องสุดเจ้าปากเขาเจ้าไปหักปากเขาเดียว แต่ว่าปากเขาเดียวบอกหักปากเขาเจ้าสอยสอยสอยสอยสอยสอยจนใจประหลหนุ่ไม่พอทุอาหัวใจเต็มเป็นนอนแล้วเด็กเด็กเสย้วหองาบัวตาเพือนออนดู จาเฮ้ยลูกทุสามชาติของเราช่วงนี้จ้าเอาคนงามี่ฟ้าตจองเงาเจ้าดาเงาก็คงคงคงหอให้เดินตามจ้ามาทายิมให้ดวงใจพี่นั้นก็มีเดียเธอตากลมเจ้ก็มาดานกบเียบตามัน ไปทำให้เกิดเชื่อเธอไม่กล้าพูดกันสักทีเรื่องราวไม่วาสนาของพี่คนดีน้องคงจะมีเสน่หาคนคิดว่าคงจะกวนน้องก็อ่อนเอาพี่จอดไม่คนจะจัดเงินมาหนักเบาเขาจะทำยอมคุ้มมาหน้าตาพี่นี่เข้ามาอยู่ อาจจะอาจจะไม่กับาพูดจะอาสาพี่เอาพูดพาไม่ว่าศาสนาของพี่เอาคนดีนก็คงจะมีเสน่หาคนเก่งก็คงจะควรเอาก่อพี่จอดเป็นคนจะจัดเรื่องาแม่เบาก็ช่วยน้องยาวบุญได้ y'allครับผม be there. ano